ครับตอนนี้เราก็ได้เรียนกันมาถึงเนื้อหาในเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนะครับ ซึ่งเนื้อหาในหน่วยสุดท้ายนี้ก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของตัวการแทรกเนื้อหาด้วย Google เอกสารนะครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับ การแทรกเนื้อหาจาก Google Doc นะครับการแทรกเนื้อหาจาก Google Slide การแทรกเนื้อหาจาก Google Sheet นะครับแล้วก็การแทรกเนื้อหาจาก Google Form นะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเราสามารถที่จะแทรกเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้ เช่นเดียวกันกับ แอปพลิเคชันอื่นๆ นะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการแทรก อันนี้ในส่วนของตัว Google Doc นะครับ อันนี้ก็ในส่วนของ Google Slide นะครับ เราสามารถที่จะทำเป็นสไลด์โชว์ได้นะครับกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ได้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็ในส่วนของ Google Form นะครับ เราก็สามารถที่จะแทรกลงมา ซึ่งสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับตัว Google Sheet s ตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะแทรกลงมาในหน้าเว็บไซต์ของเราได้ นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับ เราจะทำงานยังไงนะครับ เริ่มต้นเช่นเดียวกันนะครับ เราก็เข้าไปในหน้าเว็บนะครับ ที่เราต้องการแทรกนะครับ วิธีการนะครับก็ให้คลิกที่เมนูแทรกเช่นกันนะครับแล้วก็เลือก Google เอกสารนะครับ ถ้าต้องการแทรก Google เอกสาร เลือก Google Slide ต้องการแทรกสไลด์นะครับ เลือก Google Sheet แล้วก็เลือก Google Form นะครับ อันนี้เราก็สามารถเลือกตรงกลุ่มเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งจะมีลักษณะเส้นเดียวกันกับตัวแอปพลิเคชันในส่วนของ YouTube ปฏิทินและก็แผนที่นะครับ ก็ทดลองแทรกเอกสารนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับก็จะดึงเอกสารนะครับที่อยู่ใน Google เอกสารขึ้นมาให้เรา เราสามารถที่จะกดเพื่อดูรายการตรงนี้ได้นะครับ หลังจากที่คลิกเลือกเอกสารแล้วนะครับก็ให้คลิกปุ่มแทรกตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวเอกสารเช่นเดียวกันครับก็เหมือนกับวัตถุชิ้นอื่นๆ ก็คือเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้นะครับ โดยดูการจัดแนวนะครับในแนวตั้งนะครับ ก็สามารถจะคลิก ไปรวมกับวัตถุชิ้นด้านบนตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ขยายได้ ในส่วนของตัว Google เอกสารนะครับ เราไม่สามารถที่จะตั้งค่าอะไรได้นะครับ ก็สามารถทำได้แค่ปรับย่อขยายนะครับอ่าแล้วก็ลากตำแหน่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันในตัวต่อไปนะครับ ก็ในส่วนของตัว Google Slide เช่นเดียวกันนะครับ ก็ไปที่เมนูแทรกเลือกสไลด์ ก็จะดึงสไลด์ต่างๆขึ้นมาให้เรานะครับ ที่เราได้สร้างเอาไว้อยู่ใน Google Slide นะครับ เดี๋ยวจะแทรกตัวภาพกิจกรรมตัวนี้ เสร็จแล้วก็กดปุ่มแทรกเช่นเดียวกัน สามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับ เดี๋ยวจะไปรวมกับตัวด้านบน สำหรับในส่วนของตัว Google Slide นะครับ เราสามารถที่จะปรับการตั้งค่าการแสดงผลได้นะครับ ก็สามารถที่จะคลิกตัวปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะครับในการตั้งค่าในส่วนของสไลด์เนี่ย เราสามารถที่จะกำหนดให้สไลด์นะครับ เล่นอัตโนมัติได้เลยนะครับ โดยการเปิดฟังก์ชันตรงนี้นะครับ แล้วก็กำหนดระยะเวลานะครับ ในการเล่นของสไลด์ได้นะครับ 2 วิ3วิ5วิ แล้วก็ 10 วินาทีนะครับ ในกรณีที่ต้องการให้เล่นแบบวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับ เราก็เปิดฟังก์ชันตรงนี้ ส่วนด้านล่างตรงนี้เราสามารถระบุการเริ่มต้นของสไลด์ได้นะครับ ว่าจะให้เริ่มที่สไลด์ไหนนะครับ ก็อันนี้ก็เริ่มต้นที่สไลด์แผ่นแรกเลยนะครับ เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับสังเกตดูนะครับ ตัวสไลด์ของเราก็จะทำงานโดยการเล่นอัตโนมัติซึ่งเราได้ เปิดให้มันเล่นอัตโนมัติไว้ตะกี้นะครับ ตัวสไลด์ก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆ อ่า นี่ก็ในส่วนของตัว Google Slide อ่า ในส่วนของตัว Google Sheet บ้างนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับ ไปที่หน้าเว็บที่ต้องการแทรกแล้วก็เลือกหน้าที่เราต้องการใส่นะครับ จากนั้นคลิกเมนูแทรกเลือกชี t ก็ให้ทำการเลือก ในส่วนของชีตที่เราต้องการนะครับ สมมุติเลือกสไลด์แผ่นนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วก็กดแทรกลงมาได้เลย เช่นกันครับสามารถที่จะย้ายตำแหน่งการแสดงผลได้ มาดูตัวสุดท้ายนะครับก็ในส่วนของตัว Google Form นะครับ เราสามารถอยากคลิกในส่วนของหน้าเว็บที่ต้องการแทรกฟอร์มลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูแทรกแล้วก็เลือกฟอร์มเราสามารถที่จะกดเลือกแบบฟอร์มของเรานะครับที่เราต้องการจากนั้นก็คลิก เมนูแทรกเช่นเดียวกัน เราสามารถที่จะปรับ ขนาดนะครับในส่วนของฟอร์มของเราได้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มที่ ใช้ในส่วนของคำถามนะครับ ซึ่งเราสามารถจะเอามาทำเป็น หน้าเว็บในส่วนของแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนหลังเรียนได้นะครับ โดยใช้ตัว Google Sites นะครับ แล้วก็แทรกตัวแบบฟอร์ม ในส่วนของแบบทดสอบเข้ามา ก็ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในหน่วยนี้นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการแทรกข้อมูลต่างๆนะครับ ที่เป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับไม่ว่าจะแทรกข้อมูลจาก Google Drive YouTube Google ปฏิทินนะครับ หรือ Google Map นะครับ รวมไปถึง Google เอกสารไม่ว่าจะเป็น Google Doc Google Slide Google Sheet แล้วก็ Google Form นะครับเราก็สามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาต่างๆ เหล่านี้นะครับ ลงในเว็บไซต์ของเราได้ อย่างสะดวกแล้วก็ ง่ายได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือต่างๆที่ทางตัว Google Sites เตรียมมาให้แล้วนะครับ